บทสรุปของโมดูลที่6นะคะการจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้าค่ะ เราได้กล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานจัดซื้อ และการจัดการคลังสินค้านะคะ หน้าที่หลักของฝ่ายจัดซื้อก็คือ หน้าที่ในการหาจัดหาผู้จำหน่าย ให้ได้เงื่อนไขในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดขององค์กรค่ะ อีกทั้งมีหน้าที่นะคะ ในการประสานงานกับผู้จำหน่าย เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ ถูกในชั้นจำนวนราคาและถูกเวลาด้วยค่ะ ส่วนหน้าที่หลักของฝ่ายคลังสินค้านะคะ ก็คือหน้าที่ในการดูแลสินค้าในคลังนะคะ ทางกายภาพให้อยู่ในปริมาณที่ครบถ้วน อยู่ในสภาพดีไม่เสียหาย พร้อมที่จะเบิกใช้โดยหน่วยงานต่างๆของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขนส่งสินค้า ที่เบิกสินค้าไปให้ลูกค้า หรือฝ่ายผลิตนะคะ ที่เบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต นอกจากนี้นะคะ ฝ่ายคลังสินค้ายังมีหน้าที่ในการดูแลเรื่องของความถูกต้องของข้อมูลของสินค้าคงคลัง ในระบบสารสนเทศของธุรกิจ ให้มียอดที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อเอาไปใช้ในการบริหารจัดการของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ทั้งนี้นะคะ เนื่องจากถ้าหากว่าฝ่ายคลังสินค้าทำการบริหารปริมาณสินค้าในคลังไม่เพียงพอนะคะ ก็จะอาจทำให้ธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก ไม่มีสินค้าเอาไว้ขายค่ะ ต่อมานะคะเราได้พูดถึงรูปแบบและวิธีการจัดซื้อ และการจัดการการคลังสินค้าค่ะ รูปแบบการจัดซื้อสินค้าและบริการของธุรกิจนั้นนะคะ มีด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเหตุการณ์ค่ะ เช่น ถ้าการจัดซื้อสินของนั้นนะคะ ต้องการใช้เร่งด่วน รอไม่ได้มีปริมาณที่ไม่มาก และราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนี่นะคะ ธุรกิจก็อาจจะเลือกที่จะใช้วิธีการเบิกเงินสดย่อย ไปซื้อจากร้านสะดวกซื้อ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและพร้อมใช้งานค่ะ แต่ถ้าหากเป็นการจัดซื้อสิ่งของที่มีการใช้เป็นประจำแล้วก็ซื้อจากผู้จำหน่ายรายเดิมๆนะคะ ที่มีความเชื่อมั่นในความให้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมอยู่แล้ว เราก็อาจจะเลือกวิธีการระบุผู้จำหน่ายลงไปในการสั่งซื้อสินค้าทุกๆครั้งก็ได้ค่ะ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงานนะคะ แต่ถ้าหากว่าการจัดซื้อ สิ่งของในครั้งนั้นเนี่ยนะคะ มีมูลค่าสูงมาก แล้วก็มีผู้ขายหลายรายในตลาดให้เลือก กิจการไม่ได้ต้องการสินค้านั้นเร่งด่วนมากนัก กิจการก็อาจจะเลือกรูปแบบของการเสนอราคา เพื่อให้ผู้ขายแต่ละรายเนี่ยนะคะ มาแข่งขันกันในเรื่องของการให้ราคาที่ต่ำกว่า เพื่อให้กิจการได้รับเงื่อนไขในการซื้อที่ดีที่สุดค่ะ ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้านั้นนะคะ ยกตัวอย่างเช่น ระบบ POS ค่ะ Point of Sale เนี่ยนะคะ เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทหนึ่งที่สามารถช่วยบริหารจัดการจำนวนสินค้าหน้าร้าน และคลังสินค้าได้แบบทันทีณจุดขายค่ะ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปในการทำงานของระบบบัญชีได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะ หรือระบบ Barcode System ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูล และการเลือกดูข้อมูลสินค้าผ่านทางรหัสแท่ง ที่ใช้ทดแทนการใช้แป้นพิมพ์ในการขีข้อมูลสินค้า ที่ทำให้เกิดความรวดเร็ว และมีความถูกต้องมากกว่าด้วยนะคะ นอกจากนี้ยังมีระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กและบริการต่างๆในระบบอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล Facebook Instagram หรือ Line นะคะซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้จำหน่าย และการค้นหาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่รวดเร็วและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ระหว่างองค์กรกับผู้จำหน่ายค่ะ